เออันนี้นี่แหละเออจริงก็ฟรีก็เมื่อกี้ก็วาดรูปเสร็จนะจ๊ะดูข้างหลังแล้ว จะไปนอนแล้วก็ส่งท้ายสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันส่งท้ายวันเก่าเป็นว่าะไร Dolomite, wah. Dolomite. <laughs> Ngiapit. <laughs>